หน่วงนิดหนึ่งนะนิดเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชม แต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่มีผลอะไรฮะนิดเดียวมันนิดเดียวเนาะแต่ถ้าหน่วงเยอะๆเนี่ยให้ระวังไว้นิดนึงครับมี 2 แบบนะหน่วงแจกกับหน่วงดูดเครดิตนะ บอกเลย ถ้าเจอแบบหน่วงแล้วแบบดูดเครดิตเนี่ย อืมาดอกนี้เอยังไงเรียบร้อยครับผมบาเต็มด้วยสวยงามพระราแปดจัดไปฮะเจ็ดพันสองร้อยอุ้งท่านผู้ชมครับเบ็ดร้อยเป็นเรื่องแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะ ถ้าเกมหน่วงเอาพูดถึงเรื่องเกมหน่วงสักนิดนึงท่านผู้ชมฮะเกมหน่วง มันมีหน่วงแจกกับหน่วงดูดเครดิตนะฮะ ต้องระวังให้ดีถ้าหน่วงดูดคือ หยุดเลยฮะออกจากเกมไปเลยนะท่านผู้ชมฮะอาจจะเป็น ที่เน็ตเขาหรือ อาจจะเป็น ที่ทางตัวเกมครับอ้าวมาครับผมสวัสดี ท่านผู้ชมทุกท่านด้วย นะ ครับผมเนี่ยต้นเจ็ดฝัดมาแล้วจ้านะเพื่อนๆท่านใดนะ ที่บอกเฮียต้นว่าอะไรนะเฮียซื้อฟีสปินแบบ เล็กๆ ได้ไหมหมายถึงว่าแบบทีละเบ็ดสิบอย่างเงี้ยใช่ไหมสิบยี่สิบอย่างเงี้ยไม่ได้นะท่านผู้ชมฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยว ผมขออนุญาตกดให้ดูเลยนะอเบ็ดสิบนะรู้สึกว่าจะซื้อ 750นะถ้าจำไม่ผิดมัน75 เท่าเนาะนะใช่จริง ๆด้วยนะท่านผู้ชมซื้อได้นะครับผม1บาทซื้อได้ไหมได้ นี่ไงเจ็ดสิบห้านะท่านผู้ชมเอาอย่างนี้ไหมเอาอยากลองอยากลองซื้อ ปรับไปที่เบ็ดหนึ่งนะเบ็ดหนึ่งบาทนะโอเคไหมเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวมาดูนะ ว่าซื้อเบ็ดหนึ่งบาทเนี่ยเจ็ดสิบห้าเนี่ย มันจะแตกเท่าไหร่ใช่ไหมผมเชื่อว่าเพื่อนหลายท่านอยากรู้นะ เพราะว่าเออผมก็ลืมนึกเพราะว่าผมซื้อที่เบ็ดร้อยตลอดท่านผู้ชมฮะผมซื้อเบ็ดหนึ่งร้อยตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูไม่พูดพร่ำนำเพลงนะลองดูนะคำขำนะ ไม่เป็นไรนะ โอ้เฉพาะผมล้างหน้ากระดานนี่ก็หมดมากกว่ามากกว่าเจ็ดสิบห้าอยู่แล้วอะนะครับ ต้องมีอะสองสามร้อยอะนะ อามาดูฮะซื้อฟิสปินปรับเบ็ดหนึ่งบาทนะ ไปฮะเดี๋ยวมาดูกันนะจะคุ้มไหมนะ ซื้อเจ็ดสิบห้าบาทเนาะมาดูฮะ อืมเอาธงฟ้าเวลาหิวต้องคิดถึงแล้วนะจังหวะนี้ครับสะบัดธงมาแปลงร่างวายอะไรก็ได้มาหนึ่งสองสามสี่เข้าอยู่แล้วครับผมนะคูณสองไปดีสิบสี่จุดสองศูนย์เอาดิเอาเรื่องมึงเตะหน้าแดงหน้าเขียวมาจ้ะแม่เจได้ไหมแถวแรก ขอเจได้ไหม จมานี่เป็นเรื่องเลยนะเกือบไม่มีนะแต่ดีว่าได้ตัวธงฟ้ามาหนึ่งรอบนะท่านผู้ชมเห็นไหมด้านบนฮะธงฟ้านะธงฟ้าออกหรือธงแดงออกก็เป็นการเพิ่มฟีสปินอย่างละหนึ่งนะท่านผู้ชมอะนี่จิ้วมาหนึ่งฮะเป็นเจ็ดโอ้โหตายยากซะด้วย บวกไป30แล้วนะสบัดธงฟ้าแปลงเร่าวาโอ้โหแถวเต็มด้วย โบบาซัมบาราฮาว่าแล้วฮะเต็มบาเรียบร้อยฮะสสี่ฮะมาเออมาเกินอืมา อืมเกินครึ่งทางมาแล้ว ถ้าได้เจ็ดสิบห้านี่คือได้ค่าซื้อฟิสปินคืนนะท่านผู้ชมฮะอืม เอาสมบัดธงแดงไว้หนึ่งรอบนะตัวตัวคูณเยอะต้องออกชัวร์ผมว่าตัวคูณเยอะออกแน่ๆออาลงเท้ามาก่อนไม่เยอะท่านผู้ชมเล่นแล้วแบบอืมมาอืมของยิวได้ไหมหนึ่งสองสามอืมมา ตลับแป้งตลับสีแดงมาสวยฮะ อืมเอา อีกแค่ประมาณสิบนะสิบบาทนี่ได้คืนแล้วนะซื้อวิสปินนะเออมาเรียบร้อย ไม่ โอ้โหขอหลุนเจแถวแรก ได้คืนไหมเนี่ยเอามาตายยากซะด้วยท่านผู้ชมว่าคิดถึงตรงฟ้าเวลาหิวนะ โอ้โหแบบนี้ยังไงก็ได้คืนนะบาทเต็มด้วยอืไม่ถึงแถวท้ายแต่ก็ยังดีนะสิบหกเรียบร้อยฮะได้ค่าซื้อฟิสปินคืนเจ็ดสิบห้าเรียบร้อยอ่ะที่เหลือเป็นกำไรแล้วมาท่านผู้ชมฮะอื เอ้าก็ยังถือว่ากำไรนะกำไรสิบบาทนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเออ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอ่ะถือว่าผมกดให้ดูนะขำๆไห้เพื่อนๆที่ถามเข้ามาเนาะผมก็ไม่เคยกดซักทีนะเบ็ดหนึ่งเนี่ยนะครับ ไม่เคยซื้อฟิสปินเบ็ดหนึ่งนะเอาง่ายๆท่านผู้ชมนะอ่ะวันนี้ผมมาที่ทุนประมาณหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่านะท่านผู้ชมฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยตีไปเลยแล้วกันทุ่นๆท่านผู้ชมแบบนี้คือผมเริ่มเบ็ดร้อยเลยนะ เพราะว่าวันนี้ทุนมาค่อนข้างที่จะเยอะท่านผู้ชมฮะ ขออนุญาตเลยนะผมปรับไปที่เบ็ดร้อยเนาะถ้าไม่แต่งจริงเนี่ยผมซื้อฟิลิปปินส์นะ มีโอกาสนะได้มากได้น้อยแค่นั้นเองท่านผู้ชมฮะเพราะว่านะลองซื้อดูแล้วมีโอกาสเข้านะ เทสเทดูแล้วนะครับขออนุญาตเทอร์โบนะ แล้วก็ออโต้หมุนไปเลยจ้าสิบหมุนนะรวดเร็วทันใจไปเกมหน่วงนิดหนึ่งนะนิดเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ไม่มีผลอะไรฮะนิดเดียวมันนิดเดียวเนาะแต่ถ้าหน่วงเยอะๆเนี่ยให้ระวังไว้นิดนึงครับมี 2 แบบนะหน่วงแจกกับหน่วงดูดเครดิตนะ บอกเลย ถ้าเจอแบบหน่วงแล้วแบบดูดเครดิตเนี่ยมาดอกนี้เอยังไงเรียบร้อยครับผมบาเต็มด้วย สวยงามพระราแบดจัดไปฮะเจ็ดพันสองร้อยอุ้งท่านผู้ชมครับเบ็ดร้อยเป็นเรื่องแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะถ้าเกมหน่วงเอาพูดถึงเรื่องเกมหน่วงสักนิดนึงท่านผู้ชมฮะเกมหน่วง มันมีหน่วงแจกกับหน่วงดูดเครดิตฮะต้องระวังให้ดีถ้าหน่วงดูดคือหยุดเลยฮะออกจากเกมไปเลยนะท่านผู้ชมฮะอาจจะเป็นที่เน็ตเขาหรืออาจจะเป็นทิศทางตัวเกมเขานะครับเพราะว่าท่านผู้ชมฮะต้องมองอย่างนี้นะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะ เน็ตเราจะไม่ดีหรือทางตัวเกมนะ อาจจะเขาอาจจะเซอร์วิสระบบอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะผมเคยเจอนะ แต่ก็ยังดีว่าตอนนั้นอ่ะแบบมันเด้งออกเลยอ่ะนะ แต่ยังดีที่ว่า อพอเรากลับมาเล่นเนี่ย เขายังคงหน้าเกมที่เราเล่นอยู่อ่ะ เอาง่ายสมมติว่าเข้าฟีสปินอยู่ใช่ไหมแล้วมันเด้งออกอย่างเงี้ยถ้าเราเข้ากลับมาใหม่เขาก็ยังคงฟีสปินให้นะท่านผู้ชมฮะเออยังดีฮะระบบเขาก็ยังแบบนะแก้ไข ไม่ใช่ว่าแบบดูดแบบเครดิตหายไปเลยอย่างเงี้ย ผมไม่ยอมเหมือนกันนะสวยฮะคอมโบนี้ไปนะสามพันสี่ร้อยฮะสามสี่แปดห้าจะเอาเรื่องเบื้องแตกนะ เบ็ดร้อยนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวบอกชนิดนึงว่าผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆเล่นหรือทำตามนะครับ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาพอ ให้คิดว่าเฮียต้นเนี่ยมาเล่นให้ดูแบบขำๆทำคอนเทนต์นุกๆอะ่ะเอาแบบนั้นเลย ดูเพื่อความบันเทิงนะ อืมมายังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะผู้ชมมาในช่องนี้ช่องเฮียต้นชาแนลฝากด้วย แล้วก็เรื่องคนรับอัปเดตเอ็กอ่าไม่พูดถึงไม่ได้ท่านผู้ชมฮะ จะมีโค้ดลับพิเศษนะทั้งหมด 4 ชุดบอกสักนิดหนึ่งโค้ดลับทั้งหมด 4 ชุดให้เพื่อนดูให้ดีนะผม อาจจะขึ้นที่มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอนะครับ ประมาณ 2 วิประมาณเนี้ยนะครับ รวดเร็วนะเออถ้าเพื่อนๆดูจนจบผมรับประกันได้ว่า เพื่อนๆได้โค้ดลับแน่นอนจ้ะในอันนี้พูดเลยนะครับโค้ดรับเอาไปทำอะไรเขาเราไปแรกของรางวัลแรกเพชรนะครับ ผมในแอปแบรนด์ในกลุ่มแอปแบรนด์ด้วย นะครับอืมเจอเฮียต้นได้แน่นอนในแอปแบนเข้าไปพูดคุยกันสนุกสนานนี่ฮะบางท่านเนี่ย บวกแล้วก็เอามาขิงโอ้โหบางทีก็หมั่นไส้อะบวกอะไรขนาดนั้นคุณ บางทีเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองบาทสามบาทเนี่ยแตกแบบสี่ห้าร้อยอ่ะโอ้โหอิจฉาจยงนะแต่เฮียต้นก็มีช็อตแบบปังๆเหมือนกันนะ ไปอวดไปขิงเหมือนกัน นะครับสนุกสนานนะในกลุ่มแอปแบนนะอะไปฮะเดี๋ยวหมุนสุดท้ายอ้าวปกติหมุนสุดท้ายไม่ไม่ค่อยออกดีนะ แต่อ่ะสิบบาทโอ้อยากจะร้อง อ่ะผมขออัพเบ็ดไปที่สองร้อยนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวสปินมือนะกดมือเอานะขอบวยสักเจ็ดแปดพันได้ไหมเดี๋ยวผมหยุดเลย แต่ถ้าดูดอ่ะผมก็ไปเหมือนกันนะไม่ยุ่งเหมือนกันนะกำไรมันมันเกินพอแล้วตอนนี้หมื่นกว่าแล้วนะกำไรอ่ะหมื่นประมาณหมื่นหมื่นหกแล้วนะหมื่นห้าหมื่นหกแล้วนะกำไรโอ้ท่านผู้ชมฮะดูดไหมเนี่ยสะบัดถุงตัวแพงออกแน่ ตัวเพลงออกแน่ธงแดงสะบัดเอารองเท้ามาไม่เห็นจะออกตัวเพลงเลยเว้ย เหมือนจะดูดนิดนึงว่ะท่านผู้ชมนะขอธงธงแดงออกอีกแล้วขอธงฟ้าธงฟ้าเป็นวายนะท่านผู้ชมนะตัวเพลงมีไหมจ้าเออมา หน้าข่าวมา โอ้ยตลับแปลงแดงถ้าออกนี่นะ ผมบอกเลยนะมีหมื่นนะหมื่นแตกแน่นอนนะครับอ่ะ ท่านผู้ชมครับพอปรับขึ้นเบส200 แล้วเหมือนมันจะเกลือนิดนึงผมขอหยุดเลยแล้วกันนะดูท่าทางไม่ค่อยดีท่านผู้ชมฮะรอบเกมต่อไปเดี๋ยวบอกสักนิดนึงนะที่เพื่อนๆขอกันมานะครับผมเกมวายโคสเตอร์หรือว่าเกมรถไฟหอเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะจ๊ะรอบเกมต่อไปสักครู่เดียวผมขอยัดญาตถอนนะ20,000แล้วก็เดี๋ยวเหลือเต็มบัญชีไว้8,000ไว้ลุยต่อกับเกมรถไฟหอในรอบต่อไปจ้า